เป็นอยู่ คือ แลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า menjadi มีแลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า memiliki กินทานแลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า makan ไป แลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า pergi มา แลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า datang มาถึง แปลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่าติบาซื้อแปลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่าเมมเบลีขายแปลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า menjual เดินแปลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า berjalan วิ่งแปลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า menjalankan นั่งลงแปลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า ดุดุก ยืนขึ้นแปลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า berdiri เยี่ยมแปลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า mengunjungi